วิดีโอเบสเลอร์นิ่งคืออะไรวิดีโอเบสเลอร์นิ่งคือสื่อในรูปแบบของวิดีโอที่นำเสนอ โดยอาศัยเทคโนโลยีการบีบอัดไฟล์ภาพและเสียงให้เล็กลง มีการแสดงผลของวิดีโอ และแสดงผลไปพร้อมๆกับการดาวน์โหลดข้อมูลลงเครื่อง ในขณะที่การดาวน์โหลดไฟล์ภาพวิดีโอทั่วๆไป จะต้องรอให้โหลดเสร็จเสียก่อน จึงจะเปิดดูไฟล์ที่โหลดมาได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถควบคุมการแสดงผลในขณะที่กำลังแสดงผล เช่น การเรียกดูย้อนหลังหรือไปข้างหน้าได้ โดยสื่อวิดีโอ based learning จะมีคุณลักษณะสำคัญคือ ต้องรับชมแบบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้น นอกจากนี้วิดีโอ based learning ยังรองรับผู้เข้าชมได้จำนวนมาก สามารถรับชมวิดีโอในขณะที่ดาวน์โหลด สามารถดูรายการทั้งแบบถ่ายทอดสด และแบบบันทึกได้เพื่อรับชมภายหลังได้ และยังสามารถควบคุมการรับชมได้โดยสะดวก ด้วยคุณลักษณะดังกล่าว จึงทำให้วิดีโอเบสเลิร์นนิ่งมีประโยชน์ในการใช้งานทั้งในรูปแบบเพื่อความบันเทิง และการเรียนการสอน ดังนี้ สามารถรับชมวิดีโอคุณภาพสูง ที่ให้ความคมชัดทั้งภาพและเสียง มีสื่อวิดีโอให้รับชมมากมาย สามารถรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่ต้องการ เพียงแค่อุปกรณ์การรับชมเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้น และที่สำคัญก็คือ สามารถรับชมผ่านอุปกรณ์ได้หลายชนิด เช่น PC แล็ปท็อป iPhone iPad Android Phone Android Tablet หรือแม้แต่ Windows Phone เป็นต้น เราลองไปดูตัวอย่างของสื่อวิดีโอ based learning ที่มีใช้งานด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันค่ะ สื่อวิดีโอ based learning เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะตอบสนองต่อรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนในปัจจุบัน เห็นชัดเจนได้จากมูกที่มีการเรียนการสอนโดยใช้วิดีโอเป็นหลัก และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี จึงได้มีการพัฒนา ให้วิดีโอสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนได้มากขึ้นอีกด้วย ด้วยเหตุนี้เองจึงเชื่อว่า Video Based Learning จะได้รับความนิยมใช้งานอย่างแพร่หลาย และมากขึ้นยิ่งไปในอนาคต